ข้อสอบอีกข้อหนึ่งจากโจทย์ในข้อสอบโอนเน็ตเมื่อพิจารณาแผนภูมิแท่งพบว่า คะแนนสอบวิชาสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสองและสามได้ คะแนน 84 90 และ 94 ตามลำดับ คะแนนสอบวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 ได้ 90 90 และ 90 คะแนนตามลำดับ คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ได้ 94, 88 และ 88 คะแนนตามลำดับ และคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, นึได้ 92, 88 และ 92 คะแนนตามลำดับ โจทย์ถามว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง 3 ปีของวิชาใดมากที่สุด จากคำถามดังกล่าว ขอยกตัวอย่างวิธีคิดสองวิธี วิธีแรก หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง 3 ปี ของทั้ง4วิชา โดยนำความรู้เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากการนำผลรวมของทุกจำนวนในชุดข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูล เช่น การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาสังคม เรามีข้อมูลอยู่3จำนวนคือ ได้คะแนน 84 90 94 มารวมหรือบวกกัน แล้วหารด้วย 3 ได้ 89.33 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาภาษาไทย เรามีข้อมูลอยู่ 3 จำนวนเท่ากันคือ คะแนน 90 90 และ 90 คะแนน สามารถตอบได้เลยว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 90 เพราะ เมื่อนำข้อมูลทั้งสามจำนวนมารวมกัน หรือบวกกันแล้วหารด้วยสามก็ได้ 90.00 คะแนนเท่ากัน คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ 94 88 และ 88คะแนน เมื่อนำข้อมูลที่เป็นคะแนนมารวมกันหรือบวกกันแล้วหารด้วย 3 ได้ 90 คะแนน เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 92 88 และ 92 คะแนน เมื่อนำข้อมูลที่เป็นคะแนนมารวมกัน หรือบวกกันแล้วหารด้วย 3 ได้ 90.66 คะแนน เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาวิทยาศาสตร์ จากการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตวิชาสังคม 89.33 คะแนน วิชาภาษาไทยได้ 90 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษได้ 90 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 90.66 คะแนน ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง 3 ปีของวิชาวิทยาศาสตร์มีมากที่สุดค่ะ วิธีคิดที่ 2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยใช้จินตนาการในการตัดต่อความสูงของกราฟแท่ง ที่แสดงคะแนนของแต่ละวิชาให้เท่ากันทั้งสามแท่งดังภาพ พิจารณากราฟแท่งวิชาภาษาไทย ซึ่งแสดงคะแนนสูงเท่ากันทุกชั้นคือ 90 คะแนนเป็นหลัก หรือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ แล้วพิจารณาวิชาสังคมศึกษา โดยตัดความสูงของกราฟที่แสดงคะแนนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เหลือ 90 แล้วนำส่วนที่เกิน 90 อยู่ 4 คะแนน มาต่อที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ความสูงกราฟแท่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่ำกว่าวิชาภาษาไทย เมื่อพิจารณากราฟแท่งวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อตัดความสูงของกราฟแท่งที่แสดงคะแนนให้เหลือ 90 แล้วนำส่วนที่เกิน 90 อยู่สิคะแนน ไปต่อที่กราฟแท่งของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวนสองคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวนสองคะแนนทำให้กราฟแท่งวิชาภาษาอังกฤษทั้งสามแท่งสูง 90 เท่ากัน และเมื่อพิจารณากราฟแท่งวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเมื่อตัดความสูงของกราฟแท่งที่แสดงให้เหลือ 90 แล้วนำส่วนที่เกิน 90 อยู่ 2 ไปต่อที่กราฟแท่งของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวนสองคะแนนทำให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและมัธยมศึกษาปีที่สองมีกราฟแท่งแสดงคะแนน 90 คะแนนเท่ากัน ส่วนกราฟแท่งแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามยังคงสูง 92 คะแนน ดังนั้นได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง 3 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุดค่ะ